ใส่เทอร์โบแล้วค่ะ ไป ค่อย ๆ กดไปเรื่อยๆแล้วค่ะ เดี๋ยวเขาจะมาร์เลนไตแบบเรื่อยๆ คือเกาก่ยังอยู่ได้สูตรสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้ว โอ้โหยี่สิบบาท โคตรเอามาแล้ว โอ้โหมาอีกแปดบาทอางุนค่ะ สวย คอมโบสาวแล้ว มันคือพวกเขา มาค่ะสามสิบสี่บาท ไปขออนุญาตปรับไม่เป็นสิบห้าบาทเนาะค่ะ มาตีสามบ่หลับบ่นอน เออมาหาบาทค่ะ ี่ยังวันนี้คือนอนดึกวันตีที่จริงหนูนะก็นอนดึกทุกมื่อแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นช่วงดึกดึกวันไหนเนาะโอเคสี่สิบห้าบาททอดสองร้อยปรับมาอีกเทียนึงเนาะค่ะ เออสามสิบบาท แจกันสวยอังุนมา โอ้โหม่ได้ว่ะร้อยห้าสิบแล้วค่ะ โอ้โหโบนัสว่าเขา เออโอ้โหหนึ่งร้อยสิบห้าบาท ยางงาม ไว้เลี้ยงกันสามโต ร้อยสิบห้าบาท ไปค่ะ สองร้อยสามสิบห้าไปสามสิบบาทเลย โอ้โห เออ สองร้อยห้าสิบบาท มาแล้ว ไปค่ะ ตับกันต่อเนื่องเลย เป็นหกสิบบาท โคตรเอา เขาย่างดี เออร้อยสี่สิบบาทเลย รู้สึกว่าช่วงไม่เออสิบหาสามสิบหกสิบนี่ไม่แน่ใจ แต่ว่าสิบหาสามสิบมีเขาดีแน่นอนร้อยสี่สิบบาทค่ะ ล้างไม่เขาดี ล้างไม่เขาบดีเนาะค่ะ มันอยู่กับเวลาเนาะ ต้องเลือกเวลาเล่นดีๆ เนาะค่ะ บอกหลายรอบแล้ว สำหรับผู้ใดที่ไม่ให้เขาคุมเทเลแกรมเนาะค่ะ เดี๋ยวกะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะ โอ้โหมาแล้วซีช่อง สวยงามอีกหกสิบโอ้ยบอตกให้บอตกให้ยังวะเออหกสิบบาท แจกันได้ยูโอ้โหแปดสิบบาทค่ะ เดี๋ยวกะขอฝากไว้น้ำแน่แล้วค่ะกับกลุ่มเทเลแกรมเนาะ เออ กดเขา่าร่วมสนุกกันได้แล้วค่ะสำหรับผู้ใดที่บ่ให้ได้กดเขากลุ่มเทเลแกรมมาหนูนะได้ปักมุดลิงไว้ให้แล้ว ใต้คลิปกดอ่านเพิ่มเติมแล้วก็กดเขากลุ่มเทเลแกรมมา สมัครให้เรียบร้อยเนาะค่ะอย่าลืมเลยสมัครสมาชิกเทเลแกรมเนาะค่ะให้เรียบร้อยแล้วก็กดเขามาเนาะโอเค เล่นว่ายากแล้วค่ะสำหรับผู้ใดที่เอ้ย คอมโบสามเออ คอมโบสี่มาจังไรอีก โอ้ยเที่ยงคืนนี่เขาคอมโบดีแล้ว แต่ว่าตีสามนี่ ต้องมารุ่นอีกเทียนนึงว่าไม่แบบที่ มันที่เขาช่วงไหนช่วงไหน มา สวย โอเคค่ะ อีกสองเทีย อ้อหบวกมาสามร้อยหกสิบบาทนะคะเจ็ดร้อยแปดสิบห้าโอเคก็ค่อยได้เหรียญโดนแล้วเนาะช่วงดึกๆเลยไปติดเหรียญตอนเศร้ามากกว่า หากว่าผู้ใดติดตามม้ากับซิมูนะคะว่าตะกี้หนูนะเหรียญช่วงตีสองเหรียญช่วงตีสองดุเนาะ โอเคค่ะ ออยี่สิบบาท โอ้โห ไม่หกสิบเข่าไม่ค่อยดีปันไดเนาะ สิบไปเข่าดีช่วงไม่สิบหาก็สามสิบมากกว่า เออ โบนัสฟัสิงโตเข่ามา โอเคจำสูตรบิ๊กเอ็มมาได้ไหมเพื่อนเคยบอกไว้อยู่แต่ว่าหนูนะไม่ได้ท่องมาไปใช่ค่ะคู่โลกโอเค บวกมาร้อยแปดสิบบาทค่ะมากลาง เออ ดับ โอ้โหฟันถือมา สวยงาม บิ๊กวินแตกหกร้อยบาทหกร้อยบาทเนาะค่ะ โอเคมาตีขึ้นค่ะ โอ้โหเดโลเก้าร้อยหกสิบบาทเนาะค่ะความสามารถพิเศษหาโลนานสามช่อง เลย อย่างวะหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเนาะค่ะ โอเค ได้ปั๊บไหมแล้วค่ะ เป็นร้อยหาสิบไป โอเคสำหรับผู้ใดที่บ้านได้กดติดตามแล้วค่ะ เอ้ย โอ้โหสามช่องนึกว่าจะสี่ช่อง เออสี่ช่องมาเจ็ดร้อย โอเคคอมโบสี่เขามาอีก โอ้ยพวกเขาให้ว่าเป็นยังหนึ่งพันบาทแล้วค่ะสะสมที่หนึ่งพันบาท เขาฟรีจะเป็นอีกสี่ค้าง ผู้ใดที่บ้านได้กดติดตามช่องหนูนะกะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับช่องรักปันสล็อตเนาะหากชื่นชอบถูกใจเนาะค่ะเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่เนาะเออหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วค่ะ โอเคว้าวเลย เออโอ้โหหนึ่งพันห้าร้อยบาทห้าสิบบาทค่ะเคสเคบิ๊กวินแตกหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาท มาโคตรเอาสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะรอบนี้ สี่พันละโอ้โหแตกดีอยู่นะ เข่าโคตรดี แบบแถวนึงงามๆเลยอะให้ค่อยๆ กดไป ถ้าแบบซีไปไกลๆแน่นอนเนาะค่ะ เออโอ้โหหนึ่งพันหกร้อยบาท เฮ้ยมาอีกแล้วว่ะเชี้ยบิ๊กวินแตกอีกแล้วค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาท เฮ้ย โคตรงาม สวย มาค่ะโล สองร้อย โอ้โหสองร้อยห้าสิบบาทแล้วค่ะ หนึ่งร้อยวดหนูนาควรพอดีวะแต่ว่าหนูนาว่ามันยังไปในต่ออยู่แล้วค่ะ เออห้าสิบบาท แตกเรื่อยๆอยู่นะ ร้อยนึงค่ะ เออสองร้อยโอเคค่ะทรงนี้มีโอกาสขึ้นมือเนาะค่ะเดี๋ยวนะลองกดไปจังน้อยก่อนเพื่อว่ามันขึ้นมือให้เออโอ้โหเชี่ยโคตรเกลือเออร้อยนึงอย่างว่าอุตสาห์บอกว่ามีโอกาสขึ้นมือได้โอ้โหเฮ้ยห้าสิบบาทอย่างว่าไปอีกห้าสิบบาทค่ะ กดไปร้อยหาซิปเขาหาซิปแล้วสภาพ โอเคถึงโคตรเกลือ เอาแล้ว มันเริ่มเอาพื้นแล้วเนาะค่ะสามพันค่ะ เออร้อยหาซิปโอเคค่ะร้อยหาสิบบาท สวยสองร้อยเอออังุ่นมาซี่ช่องแบบซี่สองร้อยบาท กะยังดีกว่าเสียร้อยหาสิบกดเบิ้งจากสี่พันเหลือสองพันแปดวันเออร้อยหาสิบบาทมาแจกันสวยโอ้ยสามร้อยหาสิบค่ะสามร้อยหาสิบเนาะ มาอยู่กับว่านาเกียดคืนคืนลงงเนาะค่ะหาสิบบาทค่ะ คืนลงงว่าไปใส่ เออเจอร้อยหาสิบบาทแถวนึงเลย โล่แถวนึงเนาะค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบบาท ร้อยนึงค่ะเออห้าสิบบาทไม่อย่างแต่ค่อยหาสิบบาทหาสิบบาทวะ เออแปดร้อยห้าสิบเข้าแบบที่ติดต่อกันจักสองสามเพียนได้ไหมดูนทสิเซาเหรนเลย ตึงขึ้นลงๆแล้วค่ะ ลงไปสองพันขึ้นมาสามพันลงไปสองพันขึ้นมาสามพันนี่แหละอางุนค่ะ แจกัน โอ้โหบาลงอีก เออ ได้ยูมาสามร้อยนี่ยัางแต่ว่าว่างหันเบิ้งบ่ทันมัวต่ไปโฟกัสแจกันเนาะค่ะสามพันเก้าโอ้โหอาหาโอ้โหเอียงเนี่ย สภาพ เออสองร้อยห้าสิบบาท อย่าว่า ขึ้นได้ก็ลงได้เนาะค่ะเนี้ยสิหากเล่นได้พอประมาณนึงกะควรเซาเนาะค่ะเออบอในน้ำให้เล่นตามเนาะอันนี้ดื้อด้วยเนี่ยลงคิดว่ามันมีโอกาสไปแตะมือได้ เออบนนะพัดสิงโตเข่ามา โอ้โหแมงเลยว่าหันแบบโคตรทุเรศอ่ะบุญว่าเข่าเลย โอเค ออกนี่หนูนะเซาเนาะค่ะไป งเดโล มันเป็นยังไงคึงมันเป็นยังไงกับการเลือกเดโลนี่เออ ดาบผู้สามช่องโอ้โหฟันถือมาได้มา มาเน่เมกาวินเขาแล้วค่ะสามพันบาท ไม่รุนลุนของเทียนึง เออ เอาตีกูพื้นอีกต่อไปเดโลชัว เออดาบยุโอ้โหโดดโลแท้ๆเออเป็นไหนล่ะไม่อยากรุนแล้ว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 กับกลุ่มเซียนพ่อม VIP กดขำว่าร่วมสนุกกันหน่อยเนาะในกลุ่มเขามีกิจกรรมให้เล่นกันทุกมือเนาะโอเค เดี๋ยวจังใดมื้อนี้ลูนักะขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะ พอกันไม่คลิปหน้าเนาะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ